คสวัสดีครับ ก็มีเพื่อนๆ ถามมาเยอะมากนะครับ ว่าแต่งรูปยังไงใส่ฟอนต์ยังไง คือมันเยอะมากเลยคือนี่ก็เป็นคลิปแรกที่แบบจะพยายามทำโอเค เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าเห็นที่บอกว่าแต่งรูปยังไงแต่งรูปนี้ทำยังไงบ้างนะครับ แอปแอปมันเยอะมากอะจากจริงๆหลักๆก็ใช้ไม่กี่ตัวเหมือนหลายๆคนที่ทำมันแหละแต่ละแอปแต่ละอันเนี่ยมันก็มีความเป็นเป็นเอกลักษณ์ของมัน อย่างเช่น สมมติว่าเราอยากได้สี ที่มันเป็นวินเทจก็จะใช้แอปนี้อย่าได้แบบให้มันเป็นเบอร์เบอร์สามมิติก็จะใช้แอปนี้อะไรเงี้ยมันจะมีความต่างกันทำยังไงให้มันได้ภาพแบบนี้ อันนี้ก็เป็นภาพใน Instagram นะครับจะมาดูวิธีแต่งรูปรูปเนี้ยนะครับรูปนี้นะฮะ อันนี้คือภาพที่ยังไม่แต่งอะไรเลยนะ เวลามีคนถามว่า เวลา มี คน มา ชอบมาถาม ว่า เฮ้ย ใช้ ฟิลเตอร์ อะไร คือจริง ๆ แต่ละภาพเนี่ยจะบอกว่ามัน มัน จะไม่เหมือนกัน เฮ้ย เราจำเป็นต้องใช้ ฟิลเตอร์ นี้ตลอดหรือเปล่า เพราะมันขึ้นอยู่กับ หลายอย่างอะโอเค เราก็จะได้ภาพ นี่ แบบนี้มา ซึ่งไม่ได้ผ่าน แบบ ฟิลเตอร์ ที่เสียตังค์ อะไร เลย เป็น แบบ ฟิลเตอร์ ง่ายๆนะครับ แล้วถาม ว่าทำยังไงให้มันเป็น สี สีเหมือนสามมิติ นะครับ ก็จะมี พอล่านะครับ โอเคเมื่อกี้ภาพนี้ที่เราแบ่งไว้ แล้วทีนี้ทำยังไง ให้มันมีเหมือนตัวสามมิตินะครับเห็นไหมฮะฟรินจิ้งตัวนี้นะครับ เห็นไหมฮะ ก็จะสามารถปรับเลือกได้ว่า เฮ้ย เราจะเอาแบบให้มันเป็น3มิติแบบไหน ก็ลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา ดูจริงๆแอปตัวนี้มันมีหลาย หลายตัวที่ทำได้นะตัวเนี่ย Twitch เฟชชี่ไม่รู้อ่านออกเสียงไงเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เฟชนะครับตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นให้เลือกมันคอนโทรลยากกว่า แล้วก็มันมันมันตัวที่เป็นเหมือนสามมิติมันจะใหญ่กว่า ซึ่งนั้นก็ทำให้สวยได้แต่ว่าตัวนี้สมมติว่าเราเลือกมาเป็นให้มันเป็นแบบเฟดๆตรงเนี้ยเราก็จะเห็นภาพเหมือนมันมีความเป็นนูนขึ้นมาเหมือนเป็นคนพุ่งออกมานะครับเซฟสามารถเซฟทับหรือว่าเซฟเป็นก๊อปปี้ก็ได้นี่คือเลือกเซฟทับไปเลยนะครับโอเคก็จะกด modify ว่าอ่ะแต่ถามว่า ภาพเนี้ยถ้าเกิดสังเกตว่าที่น็อตลงไปคนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นดูสามิติมันจะเป็นสามิติแค่เฉพาะภูเขา แล้วทำยังไงมันถึงจะเป็นอย่างนั้นครับจริงก็ง่ายมากหลักการแค่เอาภาพมา2อันมาสอนกัน แล้วก็ลบตัวเราไม่อยากต้องการออกไปจะมาใช้แอปที่เรียกว่า Union นะครับพอเราเปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าโปรเจกต์เหมือนตัวที่เราเคยแต่งไว้ อันนี้เป็นภาพที่เราแต่งแล้วก็ลงไปนะครับภาพนี้โอเค ก็จะกลับมาที่ เราก็จะมาเป็นเลือกที่โปรเจกต์ของเราก็คือเราจะเลือกแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์คือภาพ ภาพมันคือมันจะเป็นการเซฟเป็นเลเยอร์เลเยอร์คือเป็นชั้นๆของภาพ แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่เทคนิคว่าเราจะเอาภาพไหนเป็นแบ็กกราวด์หรือภาพไหนเป็นเป็นข้างล่างข้างบนฮะยังไม่ได้แต่งเป็นสามมิติมาเป็นแบ็กกราวด์นะครับก็จะเลือกขึ้นมาแล้วก็อันนี้คือ1เลเยอร์แล้วนะเหมือนยก Photoshop มาไว้ในโทรศัพท์ครับก็จะแบบนี้แล้วก็โอเคก็จะมาเลือกตัวที่ก็จะมาเลือกตัวภาพอีกภาพหนึ่งที่เราไปทำเป็นสามมิติเหมือนสามมิติมาแล้วครับโอเคก็จะได้มาเป็นแบบนี้ก็คือภาพมันก็จะซ้อนกันอยู่เห็นไหม แล้วทำยังไงก็คือก็แค่กดมาตรงนี้แล้วก็เลือก max max คืออะไรนะครับ max ก็คือตัวที่เราจะกดเป็นการเลือกพื้นที่ที่เราจะลบหรือว่าที่เราจะวงไปนะฮะสมมติว่าตัวนี้นะฮะตัวอย่างลบนะครับก็จะลบส่วนที่เราไม่ต้องการที่มันจะให้มันเป็นสามมิติออกไปสมมติได้ลบกากนะครับพอซูมดูภาพมันก็จะแบบมันจะ มันจะเป็นแค่3มิติแค่ตรงเนี้ยคือจริงๆอันนี้มันสามารถแอพพลายได้หลายอย่าง คือเราสามารถเอาไปเอาไปลบอะไรที่มันเป็นแบบอย่างอื่นได้นะครับบางทีเราจะเลือกให้มันชัดเฉพาะภูเขา แล้วก็หรือว่าให้มันคนชัดหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมสังเกตนะฮะมันสามารถทำได้หลายอย่าง โอเคเราก็จะได้ภาพสุดท้ายมาแบบนี้นะครับ ลองไปเล่นดูนะครับ โอเค วันนี้ก็ประมาณนี้แหละ คือจริงๆอยากอยากรู้ว่าไหนเนี่ยลองไปเม้นใน IG อะไรเงี้ยได้นะว่า อยากให้ทำสอนทำอันไหน หรือว่าแนะนำทำอันไหนจริงๆมันมีหลายภาพคือ ไม่รู้จะทำอะไรคือเพื่อนก็ถามมาเยอะมากจะค่อย ๆ มาทยอยสอนแล้วกันนะครับโอเควันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย